าสู่รายการครับทูดีสถานที่ระบายความทุกข์ให้กับทุกๆทท่าน แต่วันนี้พิเศษ เพราะพวกเราอยู่กันนอกสถานที่นั่นเองค่ะพี่ออด ใช่แล้วล่ะค่ะ และทุกๆครั้งที่พวกท่านมีความทุกข์ จะมีพวกเราอยู่เคียงข้างเสมอเริ่มกันที่สายแรกเลยนะคะ สวัสดีค่ะ คุณน้องคุณน้องชื่ออะไรคะ ค่ะพี่ชายพี่ออดหนูชื่อโมบายนะคะวันนี้หนูอยากจะมาเล่าประสบการณ์ในอดีตที่ว่าหนูได้ทำผิดพลาดไปค่ะ เรื่องมีอยู่ว่า อนที่น้องจะตอบตกลงรักใคร ก่อนความรักจะพาหลงทางไปไกล พี่มีอะไรจะเล่าให้ฟัง รักสวยงาม แต่บางครั้งก็ จะมีคนเสียใจ น้องสาวพ่อแม่ยังห่วงยังยอมอะไรง่าย บร้อนอย่าให้ใจไว้วัน หากว่าเพลอเตือนตัวเองไม่ทัน ก็มีแต่เสียน้ำตา อยู่ที่เราจะให้ตัวเรามีไม่มีคุณค่า เรื่องแบบนี้ขอ ไม่ได้น้องสาวพ่อแม่ยังห่วงยังยอมอะไรง่ายๆน้องชายห้ามใจแพลไปก็ไม่ดีรักเมื่อพร้อมพร้อมแล้วคอยรักทำความรู้จัก ดูใจไปก่อนตอนนี้ ยังจะรักกันน้องสาวพ่อแม่ยังห่วงยังยอมมือ พรุ่งนี้มีสายที่จะรักกัน พรุ่งนี้มีสายที่จะรักกัน มดก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะหนูเพิ่งมาคิดได้ตอนที่ทุกอย่างมันสายไปแล้วจริง ๆ หนูก็อยากให้ในกรณีของหนูนะคะ เป็นข้อคิดเตือนใจสำหรับใครหลายๆ คนค่ะ ให้มีความรักเมื่อมีความพร้อมค่ะดูใจไปก่อนตอนนี้รักจะมีความหมายเมื่อถึงเวลาที่พอดีพ